เรื่องนี้ชื่อเรื่องโหดนะพี่ กูไม่กลัวพระ ใช่ เหตุการณ์มันเกี่ยวข้องอะไรกับพี่หรือเปล่า โดยตรงไหมมันเอิญมากกว่า โดยตรงเลยแหละเจอด้วยตัวเองเหรอ เจอร่วมกับน้องชายคนหนึ่ง อืม เมื่อไหร่ตอนที่ไป อ่าหลายปีแล้วน่านับย้อนกลับไปน่าจะราวๆมหนึ่งมสองที่จังหวัดนครสวรรค์อืม อ่าก็นับย้อนกลับไปจะช่วงปิดเทอมนะช่วงปิดเทอมแล้วก็อ่พ่อของน้องชายซึ่งเป็นน้าเป็นน้าของเราแ้ะนะอืม ก็จะมีโรงสีข้าวที่ที่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมแล้ว ตัวเองก็ได้ติดสอนให้ตามไปเที่ยวทุกปีอยู่แล้วในช่วงปิดเทอมครับก็ไปกัน ปีนั้นอ่ะไปเนี่ย ก็คือที่หลับที่นอนเราปกติแล้วจะนอน จะนอนมันจะเป็นบ้านที่อยู่ตรงข้างๆโรงสีใช่ไหมมันจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวแต่เราไม่ได้นอนกัน เพราะว่าด้านหลังโพสอ่าด้านหลังโรงสีข้าวเนี่ย คือโรงสีเนี่ยต้องบอกว่ามันปิดทางการไปแล้ว แต่ว่ามันยังมีข้าวเปลือกอยู่อ่าก็ไม่ได้สีข้าวแล้ว ก็ยังมีพวกข้าวกองกองอยู่หลังหลังโกดังแล้วมันจะมีที่ค่อนข้างกว้างปีก่อนอะเรากับน้าเราแล้วก็กับน้องชายเราเนี่ย ก็ไปช่วยกันเหมือนกับหาเขาเรียกสร้างเป็นกระต๊อบเล็กๆไว้เอาไว้เผื่อนั่งกิน นู่นกินนี่กันแล้วก็ เอาไว้เรากับน้องชายเราสองคน เอาไว้นอนกันช่วงกลางคืนไปเล่นไว้นอนช่วงกลางคืน ซึ่งแยกกับตัวอ่าตัวบ้านของที่นาเขานอนอยู่กับยาย ข้างในพี่โน้ตพี่โน้ตเครับผมพี่โน้ตเล่าช้าลงได้ได้นะพี่ อย่างที่ผมบอกพี่ตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะเล่าช้าลงมาเดี๋ยวทำซับแล้วมันยาก เอออ่ะโอเค แล้วจากที่เรานอนแยกกันเนี่ย ช่วงเย็น วันหนึ่งในช่วงเวลาที่เราไปอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าเลยจากทางโรงสีไปหน่อยทาง อ่าอำเภอ อ่าอำเภออำเภอลาดยาครับ อ่าลาดยาวสิต้องต้องใช้ำว่าอำเภอลาดยาวมันก็จะมีงานวัด อ่า จะมีงานวัดเราก็ไปเดินงานวัดกันถ้านับย้อนกลับไปในช่วงผมมหนึ่งมสองอะนับย้อนกลับไปเวลานั้นก็ต้องเก็บสามสิบปีเลยนะครับ แล้วก็ไปเที่ยวงานวัดตามภาษาเด็ก ตามภาษาเราก็คือเที่ยวกันจนดึกจนดึ่จนงานวัดเนี่ย เริ่มจะปิดแล้วเริ่มจะไม่ค่อยมีคนแล้ว เราก็รู้ได้เลยว่าเอ้ยเนี่ยมันเริ่มดึกนะ อย่างนี้มาก็ต้องมีสองสามทุ่มแล้วครับ ก็เออเดินกลับกันดีกว่าแล้ขาับต้องบอกว่าไฟทางมาสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีถนนหนทางที่ทางที่มันจะขึ้นคลองลานเนี่ย มันก็จะ มันก็จะเป็นอ่า มันจะเป็นทางสองเลนแล้วก็เดินกันแล้วเฮ้ยข้างหน้ามันหมา มันเยอะอะก็คุยกับน้องชาย นะสองคน แต่เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกฎหมายแถวนั้นเท่าไหร่พวกหมาข้างทางเดี๋ยวก็เราไปทางลัดก็ลัดเข้าหลังสวนแล้วกันด้านหลังมันเป็นสวนที่มันสามารถเดินไปตามท้องร่องอ่ะมันจะไปทะลุ ทางด้านหลังของโรงสีได้ ตรงจุดที่เรานอนพอดี ครับ แล้วก็เข้าไปซอยซอยนั้น ซึ่งซอยนั้นนานๆเราจะเข้าทีแล้วกลางคืนเราไม่เคยเข้า แต่วันนั้นมีไฟฉายไปแค่กระบอกเดียวคือน้องชายเราเนี่ยเอาติดตัวไปไอ้กระบอกของเราที่เอาไปเลยถามไม่ได้เปลี่ยน ถามมันก็จะเริ่มสลัวสลัวใช่ไหมเราก็ไม่ได้ใช้ แล้วจังหวะที่เราเดินเข้าไปเนี่ยน้องชายเราอ่ะ มันเห็นว่ามันมีรถขายลูกชิ้นอยู่มึงบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงซื้อลูกชิ้นก่อน อืมแล้วก็บอกเออเดี๋ยวเดินนำเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินนำไปก่อนไปฉายมีกระบอกมีกระบอกเดียวนะมองเห็นเหรอเออยังพอมองเห็นอยู่เดี๋ยวไปรอข้างหน้าคือตอนนั้นใจเราคิดเล่นพี่เลนไงว่าเอ้เดี๋ยว เราจำได้ว่ามีอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งตรงทางโค้งที่มันจะ ที่มันจะเป็นซอกเล็ก ๆ เข้าไปเดินตามท้องร่องแล้วก็ไปทางด้านหลังได้ เอาวันนั้นเราก็ไป เราก็ใจเราทีเดียวว่า ผีผ่างดีกว่าประมาณแบบโผล่แบบ ถ้ามันเดินมาเราผ่างให้มันตกกระจายเล่นเราอยากจะเล่นกันอย่างนั้น และด้านข้างต้นไม้มันจะเป็นท้องร่องแล้วตรงนั้นมันค่อนข้างมืดใช่ไหมเราก็แบบพอถึงต้นไม้ปุ๊บเราก็วุบแอบเข้าไปตรงต้นไม้แล้วจังหวะขามันไปเหยียบกับบางอย่างเข้าเละเลยเหยียบเพลแบบโอ้โห คือไฟเราอะมันมันส่องไม่สว่างแล้วเราก็ไม่ได้เปิดตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นมูลน่าจะเป็นพวกขี้วัวขี้ควายเอาแล้วเละเต็มขาขวาเลยแล้วสักพักแล้วก็ชะโงกมองเห็นมันเดินตามหลังมาพอดีแล้วมันมันก็ส่องไฟฉายเดินตามทางมาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยเช็ดได้มันจะมาละจังหวะมันจะมาพอมันเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บเท่านั้นแหละแล้วก็กระโจนออกไปแล้วแว่ใส่มันอ่ะเออ ก็ร้องไอ้ลูกชงลูกชิ้นกระเด็นลงพื้นหมดเลยคือไม่ต้องกินกันละก็แกล้งมันก็หัวล้อกันตามภาษาเด็กแล้วบอกมันก็ด่าเราตามภาษานะว่ามึงเล่นอะไรของมึงอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มช่วยก่อนเด้เดี๋ยวกูจะเอาขาเนี่ยหย่อนลงท้องร่องล้างขาหน่อยทำไมวะน่าเหยียบโดนขี้ควายว่ะ ครับบอกแล้วเออเออคือท้องร่องอ่ะมันจะชันลงไปใช่ไหมมันจะชันลงไปก็คือมันไม่ได้สูงมากหรอกมันไม่ได้ลึกมาก ผมก็อาศัยจับมือมันอ่ะจับมือมันแล้วก็ เอาขาหย่อนลงไปแล้วก็แกว่งแกว่งกับน้ำ อืมแล้วจังหวะที่จับเนี่ยเหมือนมันจะเอาคืนเนี่ยมันปล่อยมือแล้วมันจีบส่งเราก็ลงมาทั้งตัวเลยคราวนี้โอ้มลงน้ำทั้งตัว ระดับน้ำก็อยู่ระดับเอวครับใช่ไหมเราก็ด่าคือด่ากันไปด่ากันมาคือด่าไปหัวเราะไปอ่ะคือแบบมันก็บอกมาขึ้นมาขึ้นมา มันก็ส่งมือให้ แล้วก็จับจับมือมาแล้วพยายามจังหวะที่เราเรากำลังขึ้นไปไอ้จุดที่เรายืนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นที่เราแกล้งกันจังหวะที่เรา มันลากเขาขึ้นไปเนี่ย เราชงโง่ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างๆไปทางด้านหลังนะ อยู่ยืนกับต้นไม้ ครับ มันเป็นดาใหญ่ทะมึนเลย สูงทะมึนเลย อารมณ์ยืนโค้งอยู่อ่ะยืนแล้วก็ยืนเขาเรียกยืนเหมือนคนแก่หลังคอมแต่รูปร่างมันไม่ใช่คนแก่นะ มันเป็นเงาดำสูงสูงน่าจะ้งสักประมาณร้อยแปดสิบได้กัดใส่กับสายตานะครับ เงาดำทะมึนแล้วก็ตกใจเราเฮ้ยอะไรวะ มันก็บอกอะไรใครข้างหลังมึงอ่ะมันก็หันไฟฉายส่องไปจังหวะที่ เอาไฟฉายได้แพนไปสองตรงเงาอ่ะคือเงามันหายไปกับแสงอ่ะ พอแสงส่องปุ๊บไอ้เงานั้น มันไม่มีมันหายไปมันก็เป็นที่โล่งๆ เห็นแค่แคต้นไม้เฮ้ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน พอมันดึงเราขึ้นมาปุ๊บตัวเราก็เปลี่ยนใช่ไหมคือขาเราก็คือมันก็เหมือนกับไล่ไป่ล้างขาไปเลยมันไม่หนงไม่เหนียวบอก เฮ้ยตะกี้เห็นไหมเห็นเปล่ามันบอกว่าไม่เห็น อะไรไม่มี ก็ส่องไฟฉายอยู่ตะกี้ไม่มี ้ากูเห็นอยู่ดินตรงนี้เครัดาดำๆทะมึนเลย เออมันเป็นเหยียดสักพักหนึ่งเออแล้วขามึงอ่ะเรียบร้อยยังคือ ประมาณว่าลงน้ำมาทั้งตัวแล้วก็น่าจะแบบ ที่เราเหยียบขี้มาเหยียบอะไรมา มันก็น่าจะน่าจะหลุดออกไปบ้างละแล้วก็ส่องให้มันส่องที่เท้าอ่ะไม่มีแล้วเกี้ยงคือมันไม่มีคราบที่ต้องใช้คำว่าเป็นคราบมูลอ่ะคราบขี้หัวขี้ควายไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีเลยอืมแล้วก็เออมันจะอาดจะอาดเร็วดีเว้ยแล้วบอกไปส่องแบบไอ้กอใหญ่ไหมพอจังหวะที่น้องมันส่องไปอ่ะ แล้วเราก็กำลังสะบัดสะบัดขาอยู่ประถามกลับมาเฮ้ยมึงเหยียบตรงไหนแต่ตรงที่มึงส่องต้นไม้แตกคนต้นไม้อ่ะมึงดูดีๆสิไม่ใช่ขี้โอขี้วายนะก็หันไปมันเป็นถักขึ้นเส้นที่กระทงอ่ะโอ้โหครับ เอาแล้วเออเราเหยียบถักขึ้นเส้นบอก เฮ้ยขึ้นเส้นเหรออ่ะมึงไปดูสินี่ทั้งแกงเกินไปเละเลยอ่ะว่าอยู่ทำไมมันเหนียวจังเลยวะถ้าพักเราได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงเหมือนคน เหมือนคนเดินอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นอ่ะ เดินเหมือนแอบอะอารมณ์มันแอบด้วยสิโงกหน้ามามองนะครับคือเราเห็นแล้วบอกแล้วก็จับจับจับมือน้องแล้วก็ส่องไปซ้ำไปกทีนึงจังหวะที่แทนไฟส่องไปคือมันหายไปอีกแล้วเฮ้ยไม่ดีแล้วว่าแล้วถามนั้นมันเงียบเงียบจนได้คำว่านกเนี่ยไม่ร้องเลย อืไม่มีเสียงนกกลางคืนเลยคือรีบไปเถอะ รีบข้ามแล้วก็ข้ามเดิน แล้วก็เดินข้ามมันจะเป็นมันจะเป็นไม้พาด ระหว่างระหว่างคูเล็กๆใช่ไหมเป็นท้องร่องเล็กๆแล้วก็เหยียบเหยียบแล้วก็เดินตามไปตามท้องร่อง เดินไปเรื่อย จนไปถึงหลังโกดังอ่าหลังหลังโรงสีพอถึงหลังโรงสีเราก็เข้าไปล้างล้างเนื้อล้างตัวเพราะเราตกน้ำเน่เปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นอ่ะเราก็เข้าไปในกระท่อมน้องแล้วก็เปิดไฟมันจะเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นไฟแบบใส่ฐาน ไฟหัวเตียงใส่ฐานนะเนาะก็เปิดไว้โคมสีขาวๆเหลืองๆพอเข้าไปปุ๊บก็เห็นมันนั่งอ่านหนังสืออะไรวันอยู่ไม่รู้พอเข้าไปปุ๊บเอ้ยกลางมุ้งยังเนี่ย เดี๋ยวเอาลงมาแล้วกันเพราะมันผูกหูไว้แล้วมันเป็นมุ้งสีหูใช่ไหมครับแล้วก็ผูกไว้สีหูเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็ผลกับพอจะเข้าพยุงมันเยอะเนี่ยหลังโกดังแล้วก็หลังโรงสีแล้วก็ เอาเทามุ้งลง ลงจากนั้นเราก็นอน ซึ่งตัวเราเนี่ย จะนอนอยู่ติดกับอ่าทางด้านหน้าต่าง มันเป็นตัวบ้านกระต๊อบเล็กๆครับ สร้างแบบสร้างสร้างกันเองไม่ได้อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากมาย อ่า แล้วเราก็เปิดหน้าต่างมัน แล้วก็เอาไม้ไผ่ขัดเอาไว้ขัดหน้าต่างเอาไว้ ให้ลมมันเข้าอืมยู่มันเยอะด้วยให้ลมมันเข้าด้วย ก็นอนนะในความเงียบที่เราที่ที่ที่เราที่อยู่นะที่ที่เราหลับที่เราหลับอยู่นะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมันมีคนเดินอยู่รอบๆมันเป็นเสียงเหมือนคนเดินลากขารอบๆเนี่ยมันจะมีทั้งเศษพวกเศษหญ้าไอเศษข้าวไอข้าวเปลือก ที่เขาไม่ที่เขาสีเรียบร้อยแล้วที่เป็นกระปวกพวกเปลือกข้าวที่มันกระเด็นมา มันเยอะเหมือนกัน สิ่งเหมือนคนพิจะบอกว่าสิ่งเหมือนคนกวาดก็คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ มันเป็นสิ่งเหมือนคนตัวใหญ่ๆเดินลากขา ฟืดฟืดเดินอยู่รอบๆอ่ะไอเราก็ว่าเอ๊ะ ไอหมีหรือเปล่าวะไอหมีนี่คือเป็นหมาที่เฝ้ากูดังครับ แต่ถ้าเกิดมันมีคนถ้าเกิดมันมีคนที่ไม่ใช่คนในบ้านมาเดินอ่ะ คือยังไงไอหมีก็ต้องวิ่งเข้ามาเห่า อืม แต่นี่ไม่ได้ยินเสียงมันเลยก็เอ้ยหรือมันหรือมันไปหรือหรือมันไปเที่ยวอยู่บ้านอื่นวะไปแอวสาวบ้านอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ได้คิดอะไร ไม่สนใจอะไรแล้วก็นอนนอนหลับตาไบแค่ครู่เดียวยังไม่ทันได้หลับนะเพราะรู้สึกเหมือนบางอย่างมัน ตอนแรกเราคิดว่าเออมันรู้สึกเองหรือเปล่าเลยหรือเปล่ามึอเหมือนเหมือนมีอะไร เล็กๆคมๆมาเขี่ยข้างๆมาเขี่ยตรงหัวไหล่ทางขวาซึ่งเราหันตะแคงหันหน้าเขาหันนะคะหันหน้าเขาหันน้องชาย ด้านหลังเข้าร้อนเป็นตตาถ้าเขี่ยอยู่น่น้าตะเขี่ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันบุมขาบอกว่า แล้วก็มือปัดปัดมันก็ไม่มีอะไร แล้วก็คิดว่าเออน่าจะเป็นยุงมันบินมาเกาะหรือเปล่าจริงยังจะดีชู้เสือนะไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่น คิดว่าเป็นยุงนะสักพักเดีมันเขี่ยฉีขึ้นอะอารมณ์เหมือนคนเอานิ้วมาสกิดไหลอ่ะสกิดไหลเรียกอ่ะเขี่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยจนเราลำคาแล้วว่าอะไรวะ คือคือเราไม่รู้ว่าน้องเราหลับไปหรือยังไอ้หนุ่มหลับไปหรือยังไม่รู้ ครับพอเราหันกลับมา อืมต้องบอกว่าตัวเรานอนอยู่ในมุ้ง แล้วก็สิ่งที่บอกว่าจะอยู่จะอยู่ใกล้หน้าต่างใช่ไหม ใกล้หน้าต่างคือความห่างระหว่างตัวที่เรานอนกับหน้าต่างเนี่ยจะอยู่ห่างกันราวๆหนึ่งเมตร ถึงหนึ่งเมตรครึ่ง ก็คือเกือบเกือบหนึ่งบานประตูเอางี้ดีกว่า คือนำเศร้าบานประตูมานอนเทียบนะ จะห่างประมาณนั้น แต่พออ่านกลับไปบอก เอ้ย ในความมืดที่เราเห็นอะแสงที่มันลอดหน้าต่างออกมาที่เราเปิดแล้วเอาไม้ขัดเอาไว้อะ เราเห็นมันเป็นร่างคนแต่เห็นแค่ครึ่งตัวนะครับอารมณ์มันไอสิ่งที่เราเห็นน่ะไอที่มันสะกิดเราอ่ะ มันเป็นแขนของไอเงานั้นน่ะเป็นแขนยืดยาวเหยียดมาจนถึงไหล่เราแหละแล้วเอานิ้วสะกิดเราอ่ะ เออดันม่านเขาไอเขาเรียกดันมุงเข้ามาแล้วสะกิดไหล่เลยนะ ครับ ตกใจแล้วก็ร้องร้องพอร้องเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ คือต้องใช้มือตบหน้าหนู ตบหน้าน้องชายปกให้มันตื่นอ่ะ ไม่ได้สะกิดไหล่ตบหน้าเลยแป๊ะแป๊ะแป๊ะไปตื่นตื่นตื่นอารมณ์เหมือนคน หลับลึกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตบยังไงก็ไม่ตื่น ปีหน้าเลยนะนี่คือนอนกลนดื้อๆอย่างนั้นเลยคือกลนนิ่งๆเหมือนที่เรากลนให้ให้ให้วีฟังอ่ะกลนอย่างนั้นเลย คือเราก็ เฮ้ยพอทราหันกลับไปทีนึงคือเขาก็ยังยืนอยู่อ่ะแต่ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ส่งเสียงอะไรยืนเงียบๆนิ่งๆแต่แขนมาเราไม่เห็นแล้ว เราหลับตาปุ๊บดึกขึ้นได้ เคยฝึกสวดชินทัพัญชรสวดเลยครับตยาสนาคตาพุทธาชิวามันสรมนัง เสียงหัวเราะมาค่อย ๆ แล้วก็พูดมาว่า กูไม่กลัว เออกูไม่ชินพันธ์ทองยังไม่กลัว กูไม่กลัว ครับ กูไม่กลัวพูดซ้ำอยู่แต่อย่างเงี้ยจนเราหยุดท่องพอหยุดท่องปุ๊บจะให้ทำยังไง ตอนนั้นเราคือเราต้องใช้คำว่าตาประสานตา เรามองไม่เห็นตามเราแต่หน้ามันหันมาหาเราแน่นอนครับคือเราก็จ้องมันมันก็จ้องเรา จ้องสักพักหนึ่งอารมณ์เหมือนมันกำลังจะปีนเข้ามา ปีนเข้ามาแล้วตกใจแล้วก็พุ่งออกจากออกจากมุ้งไปเลยมาพุ่งจากมุ้งปุ๊บเปิดประตู อ่าแล้วก็เหมือนดันประตู ซึ่งมันเป็นประตูผ้าผ่าอะไรประตูไมไผ่าอยู่แล้วพอดันปุ๊บเราก็วิ่งเข้าไปหายาย วิ่งไปเรียกยายวิ่งวิ่งขึ้นบ้านไปเรียกยายอแล้วไปตะโกนเรียกยายก็ออกมานี่อายาย ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดยายน่าจะราวๆแปดสิบกว่าละแปดสิบไปปลายละยายแกก็เปิดประตูมาหลังคอมๆบอกอะไรเขาจะพูดภาษาทางทางภาคเขาเนาะ บอกจะไม่หลับไม่นอนี่ประมาณว่าดึกแล้วอ่ะตอนนั้นผมไม่รู้หรอกกี่โมงแต่ยายก็บอกดึกแล้วยายยายผมโดนเจอผีหลอกผีอะไรไม่รู้มาดูหน่อยยายแกก็เดินมาจูงยายแกออกมา เออยายแกก็มองไปเฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรเลย ก็เดินก็เดินเดินไปที่กระต๊อบนะกระท่อมที่เรานอนอยู่สองคน ครับพอยายแกเปิดไปพี่หนุ่มมันนอนกลนอยู่ไม่สนใจอะไรคือไฟไฟฟ้ามันไม่มีเราใช้ไฟที่แบบเป็นไฟถ่าน แต่ปกติแล้วผมก็เอื้อมมือไปกด พอเอื้อมมือไปกดแล้ว มองเรียกมันอ่ะ พอสะกิดมันสักพักหนึ่งมันก็ไม่ตื่น จนยาไปเขย่าขายาเขย่าแป๊บเดียวมันลุกเลยนะมันตื่นเลยแปลกปะคือเราตบให้ตายก็ไม่ตื่น แต่พอยาไปสะกิดมันตื่นเลยมันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาบอก อ่ะมีอะไรเช้าแล้วหรอบอกสาวไม่ใช่ตะกี้กูเรียกตั้งนานทำไมไม่ลุกบอกมีอะไรโดนผีหลอกอีกแล้วดิผีหลอกอีกแล้วคืออะไรก็เมื่อวานจำได้ไหมตอนที่เราจับกลับจากไม่ใช่เมื่อวานแต่เมื่อคืนเมื่อคืนจำได้ไหมที่เรากลับจากวัดมาแล้ว บอกว่าเจออะไร เออเนี่ยกูเจอว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันว่ะ แต่ยายก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาบอกอ้าวเดี๋ยวขึ้นไปนอนตะบนบ้านก่อนเราก็เราก็ตามยายขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ถกมุ้งแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวเช้าค่อยมาเก็บก็ขึ้นไปนอน ยังไม่ได้พูดอะไรมัน ก็ขึ้นไปมันก็หลับต่อ กว่าเราจะนอนได้ก็น่าจะเกือบเกือบเช้าถ้าจำไม่ผิด ครับก็ตื่นมาตอนเช้าก็มาเล่าให้เขาฟังว่า เออ เมื่อคืนไปทำอะไรกันมาไปทำอะไรกันมาแล้วก็ทำไมถึงเจอแบบนี้ยายก็บอกเอ๊เดี๋ยวนะ เครื่องเส้นตรงไหน ต้นต้นไม้ตรงนี้ซอยนี่เหรอข้างๆนี่เหรอก่อนถึงก่อนถึงทางเข้าด้านหลังใช่ไหมอ่าเดี๋ยวยายเขาก็ไปจับให้ใหม่เพราะตอนเช้าแกจะทำไก่ไก่แกจะใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้ว แล้วแกก็จะมีหม้อที่แกจะทำกับข้าวเองเขาก็ทำใส่กระทงให้ใหม่แล้วเราให้ให้เราไปขอมา อืให้เราไปขอมาแล้วก็เอากระทงเอาเหล้าขาวไปเอาอะไรไป ไปขอเข้ามาอันนี้ยายก็ไม่ได้บอกอะไรมากก็บอกเอาไปปักทูแล้วไปปักขอเข้ามาเขาดีๆไป นะเขาอาจจะย์เหนึ่นก็ได้เราไม่ตั้งใจบอกเขาว่าเราไม่ตั้งใจเรามองไม่เห็น ครับ อ่าเราก็ทำตามนั้น ไปถึงปุ๊บเราก็ปักไม่มีอะไรผิดปกตินะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โอเคหมดอ่า วันนี้กลับมาตอนเย็นแล้วก็ไม่เหมือนรู้สึกปกติคือเหมือนไม่มีอะไรตามมา ไม่รู้สึกเหมือนเมื่อคืนแล้วก็เล่นกันตามโอยตามตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาวัยรุ่นยุคนั้น กับน้องชายพอช่วงเย็นกินข้าวเสร็จกับยายก็แยกย้ายกันนอน แล้วก็นั่งแย่เล่นกับน้องชายอยู่ข้างในอ่าอยู่ในห้องนั่นแหละอ่าพักก็คือต่างคนก็ต่างเริ่มจะนอนนะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่านั้นเราค่อนข้างง่วง แล้วก็แบบล้มตัวลงนอนก่อนพอล้มตัวลงนอนก่อนก็สภาพปุ๊บแล้วก็ได้ยินว่าเสียงมันเปิดเปิดประตูเข้ามาแล้ว เป็นประตูไม้ไผ่มันจะดังเสียงมันจะดังเหมือนลากพื้นอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วปุ๊บเราก็ไม่ได้ใส่ใจหัน แต่เพราะละครั้งเนี้ยเราหันหน้าออกทางหน้าต่าง ถ้าก็ทางทางเขาบอบว่าเราหันขวาใช่ไหมน้องเราก็จะนอนอยู่หลังเรา แล้วนอนไปสักพัก ก็คือต้องใช้คำว่าหลับไปแล้ว หลับไปแล้วพอหลับไปสักครู่หนึ่งอันนี้รู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีคนมาเขย่าคล้ายๆเขย่าเขย่าข้างหลังอ่ะเขย่ากระท้อข้างหลังคือคือกระท้อมันเขย่า อ่ะเราก็ลืมตาขึ้นมาบอกเฮ้ยทำไมมันโยกเยกวะตอนแรกเราคิดว่าเป็นลมเพราะด้านหลังอารมณ์มันค่อนข้างแรงเราก็ลุกขึ้นมานั่งเราก็หันไปหนุ่มก็นอนอยู่นี่นี่ว่าแล้วเราเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อคืนมันมา วันนี้เราแบบ เพิ่งนึกขึ้นได้ตอนลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันรีบหันไปทางหน้าต่างเลยไม่มีเว้ยไม่มีใครมายืนอยู่โล่งอกแสดงว่ามันไม่มาละแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอล้มตัวลงนอนเท่านั้นแหละครับ มาอีกแล้ว แต่คราวเนี้ยไม่ได้สะกิดนะเออมาตะโกนใส่หูเลย แต่ว่าไอ้สิ่งโกนอ่ะผมฟังไม่ได้สับแต่ตะโกนเหมือนนึกถึงคน คนเป่านกหวีดบวกกับ ใช้ทรโขงที่เปิดจี้ลำโพงอ่ะเสียงมันจี๊ดอย่างนั้นอ่ะ เออมื่อกี้ใส่ให้มันร้องใส่หูดังมากจนเราสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นกูหันไปทีนึงคราวนี้คือเห็นสภาพคือ สิ่งที่เราเห็นนะไอ้เงาที่เราเห็นน่ะ คือมันเข้ามาแล้วนะ คือตัวมานโผล่เข้ามาเข้าไปเข้าไปในโบแล้วครึ่งหนึ่งนะใช่อารมณ์เหมือนปีนหน้าต่างเข้ามาแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วมาตะโกนใส่เราอ่ะ แล้วตกใจแล้วกระชากขนมกระชากกระชากกระชากกระชากมันไม่ตื่นกูไม่สนกูออกก่อนละจะขึ้นไปหายาย พอผลักประตูออกไปเท่านั้นแหละ สิ่งที่ผู้หินคืออะไรรู้ไหมอะไรไอ้หนุ่มยืนสูบไอ้หนุ่มยืนสูบบุหรี่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่เยื่องกรต่อไปหน่อยแล้วใครนอนอยู่ในมุ้งผมไม่รู้ผมลงผมลงมาตกใจว่เฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะกูยืนออกมายืนสูบบุหรี่มึงทำไมอ่ะก็เห็นมึงหลับอยู่กูไจะเกลียดเรียกมึงเออคือต้องบอกต้องบอกว่าหาสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กครับต้องใช้คำนี้ดีกว่าเออเป็นสิ่งไม่ดีนะบอกก่อนนะออเนี่ยก็คือหันมาพอเราหันมาเฮ้ย ไอเงาที่เราเห็นที่ว่าที่ว่าปีนเข้าไปเราไปเดินเดินไปดูด้านข้างเฮ้ยไม่มี เดี๋ยวนะมึงมึงตะกี้ไม่ได้นอนเหรอไม่ได้นอนกูลุกออกมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวสักพักแล้วกูเห็นมึงวิ่งออกมาแล้วตะกี้กูตะโกนแล้วกี้ไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินเงียบกิ๊บเลยเสียงนกยังไม่ได้ยินเลยเนี่ยเออแต่แปลกวันนั้นพอมันทักเสียงนกปุ๊บตั้งแต่คืนวันแรกที่เจออะจนคืนนั้นอะไม่ได้กลางคืนไม่ได้ยินเสียงนกเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงนกไม่มีนกไม่มีเสียงนกกลางคืนร้องเลย ลมก็แทบจะนิ่งนะ พอแล้วพอก็บอกมันบอกเฮ้ยโอ้เจออีกแล้วว่ะ ก็เลยตามมันเข้าไป ดึงมันเข้าไป ดูดิ พอมันเปิดปุ๊บไม่มีอะไรเห็นมีอะไรไหนคือน้องมันอะไม่เห็น ตอนนี้ไม่เห็นนะ ครับ ปุ๊บใจคอไปดีรู้ไหมไปนอนกับยายไปเอ้ามึงจะขึ้นมึงไม่นอนนี่เหรอ มึงจะนอนมึงก็นอนกูไม่นอนนะ กูกูขึ้นบ้านนะก็ขึ้นไปนอนไปนะวันนั้นไม่ได้บอกอะไรไม่ได้ปลุกแก ก็นอนอยู่ตรงระเบียงที่อยู่ตรงหน้าห้องนั่นแหละ อืม อ่า อยู่บนบ้านอยู่กรแตกอยู่ในบริเวณอยู่ในบริเวณบ้านไม่โดน มันไม่มันไม่มากวนนะแต่อยู่กระต๊อบมันมากวนในสองวันละเออเช้ามาก็เลยบอกยายอ่า บอกย่าบอกว่าย่าบอกว่าย่าโดนอีกแล้วไอ้นี่ใหม่แล้วผมว่าคนเดิมตัวเดียวกันเขาก็เลยพาเราไปวัดเขากีริมแถวอ่าในย่านนั้นก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อบนเขาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวัดนะก็คือไปหาหลวงพ่อท่านท่นก็บอกว่า อืม คือเล่าให้เขาฟังเขาบอก เออ ไม่ไม่มั่นใจนะ ไม่เคยได้ยินนะมันดูขนาดนั้นเหรออะไรประวัติยายก็บอกว่า น่าจะเป็นตาเราจำชื่อได้แต่ไม่ขอเอ่ยเลยกันเขาตายไปแล้ว น่าจะเป็นตายอิตาลีแหละอืมอ่า เอาเอะสมมติตะเชิดแล้วกัน น่าจะเป็นตะเชิดแหละเพราะตะเชิด เห็นบอกว่าเห็นเห็นเห็นหลานบอกว่า สวดชินปัญชรมันยังไม่กลัวเลย เออหรออืมตะเชิดแกตายไปนานแล้วนี่ว่าอย่างนี้ปอกแต่คนแถวนั้นก็ยังมีเห็นอยู่นะ ยังมียังยังมีไปกวนชาวบ้านเขาอยู่นั้นในซอยนั้นน่ะแต่ก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะมากวนโรงสี อ่าถึงโรงสี แล้วหลาไปทำอะไรก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมพาไปเหยียบเคร่งเส้น บอกอ๋ออืมอืมอืมอ่ะเขาก็ยังไม่ได้พูดเลยมาก เขาก็คือเราจะจะสั่งฆทานไปทำแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมา ก็เลยบอกเขาว่า นี่บอกว่าจะมาทำสังฆทานทำบุญนะคเขาบอกออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำเอาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็ไปหยิบกระดาษกรรมการแล้วก็จดให้อ่ะเอาไปทำตามนี้นะแล้วก็จำเอาไว้ว่า เกิดว่าคืนนี้เจออีกลองทำวิธีนี้ดูนะไปหาเนี่ยปูบทั้งหมดสิบดอกแล้วก็เทียนสั้นซึ่งเป็นเทียนเล็กหนึ่งกรัม แล้วเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์ครับวันจันทร์กำลังสิบห้าเอามาสิบห้าเล่ม แล้วก็หนังพลาสติกตัดเอาหนังยางวงรัดไว้คนสมัยก่อนจะเรียกหนังยางวงยางวงยันรัดเอาไว้นะอย่าเพิ่งจุดนะส่วนพวงมาลัยไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ มันไม่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นอ่ะ แล้วก็ทำไว้สองอย่างแล้วก็จะมีคาถาคำกับอยู่ข้างล่าง ไม่กี่คำคือจำง่ายมากแต่เขาบอกให้ท่องสิบจบเออนะมันจัะสิบจบแล้วเราก็ผมจะให้เราทำอะไรวะเอาเถอะเอาไปก่อนดูท่าทางก่อนถ้าเกิดว่าเขาคืนนี้เขาไม่มาพรุ่งนี้ค่อยมาสังฆทานให้ให้เขาไป ครับ แต่ถ้ามาอีกแล้วยังโอนอีกก็เอาวิธีนี้แหละง่ายที่สุดนะพยายามพยายามอย่าตกใจตั้งจิตให้มั่น ไม่ใช่จุดก่อนนะเจอก่อนแล้วค่อยจุดถ้ามันไม่มาไม่ต้องจุดเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดห้ามจุดเด็ดขาด้เราก็งงเรียนเพราะอะไรแต่มัน จุดไม่ได้เพราะปกติเวลาที่เราไหว้พระ เวลาให้ผู้ปครองก็จุดก่อนถูกไหมแล้วเราให้นอน ครับ แต่เนี้ยท่านเน้นว่า ถ้าเจอเราค่อยจุดซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ความหมายมันคืออะไร ครับ แล้วก็กลับไปนอนต่ออันนี้คือเราก็ต้องใช้คำว่า เรากลัวไม่เรากลัวนะแต่เราก็ไปนอนปกติ ซึ่งจริงๆอ่ะ เราไม่อยากจะขึ้นไปนอนข้างบนเพราะห้องมันเล็กก็มีเพื่อมีน้าคนหนึ่งแล้วก็มีย่าแล้ว แล้ว นอนคนทั้งสองคนเลยมีที่ผมทำแยกออกมาครับเพราะว่าเลี่ยงเสียงคนนี่แหละครับ อ่า แต่เราก็คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะวันนั้นปกติทั้งวันเลยลมมาเสียงนกทุกอย่างไม่มีความรู้สึกเลย ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก คือเราก็เล่นจนแบบ คือคืนเนี้ยผมกับมันอะแทบจะไม่ได้นอน ครับ ก็นั่งเล่นกันอยู่มันสองคนอะทำโน่นทำนี่แล้วก็พูดกันถึงเรื่องแบบ เรื่องเก่าๆเรื่องสมัยก่อนสมัยเราเด็กๆเล่นกันคุยกันไป สักพักหนึ่งมันเหมือนมีบางอย่างมันกระแทกกับผนังที่เป็นที่เป็นผนังอ่าผนังของกระต๊อบนะ อื ตึ้มอารมณ์เหมือนมันมีคมถีบไปทุบนี่แหละผมกับมันสองคนรีบวิ่งออกไปเลยอ่ะ ให้มันรู้ไปเลยกูอยู่สองคนวันนี้กูไม่หลับแต่ไม่น้อยกูมีเพื่อนเอาไว้พอออกมาดูปุ๊บ คือมันก็ไม่เห็นก็ดูเดินรอบรอบไอ้ไอ้รอบรอบรอบรอบหลังหลังนะแล้วรอบกระเป๋ามันก็ไม่มี แล้วก็มาอยู่ตรงชายนาที่อยู่ทางด้านข้าง ต้องบอกก่อนว่านอกรั้วเนี่ยมันจะเป็นนาจะเป็นทุ่งนาเลยนะจะเอาต้มเป็นเขาเลยทุ่งนากว้างมากแล้ววันนั้นน่ะจำได้ว่า น่าจะเป็นช่วงที่ ช่วงอาข้าวเนี่ย มันเขาเก็บเขาเขาเกี่ยวไปแล้ว แล้วมันจะมีพวกยาคาที่เหลืองๆอ่ะ มันทิ้งไว้อยู่ยาแห้งๆคือมันจะเห็นเงาค่อนข้างชัดมาก เราเห็นเป็นเงาไกลๆนะเห็นเป็นเงาไกลๆเลยว่า มันเป็นทำเหมือนเงาเงาเงาดำๆทึบๆเป็นเงาผู้ชายที่นอนยืนอยู่ จากนั้นไอ้เงาที่มันขยับเข้ามาคือ อารมณ์เหมือนอยู่บนรางดอลลี่อ่ะแล้วคนลากอ่ะคือมันไม่ได้เดินหรือวิ่ง คือมันลอยเข้ามาตามบนแล้วก็แหวกตามหญ้าเข้ามาหาไอ้หนุ่มมันเดินถอยเรานึกขึ้นได้ว่าเราวางคู่กับเทียนเอาไว้ แล้วก็รีบวิ่งไปแล้วรีบจุดจุดจุดจุดแล้วซึ่งลมมันแรงอ่ะซึ่งลมมันแรงแล้วกลัวจุดไม่ติดใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกอะไรเอาซุกไว้ในผักเอาซุกไว้ในเสื้อแล้วจุดก่อนเพราะทนใช้คำว่าก็เหม็นเหมือนกันก็โดนขนนยจุดปุ๊บเราก็ดึงออกมาปุ๊บจุดตอนนั้นก็ทูบก็ทูบจ่อก็ทูบพอทูบจ่อเท่านั้นแหละไอ้เงาที่เห็นว่ามันมันเลื่อนเข้ามามันหยุด มันหยุดอยู่นอกรั้วนอกรั้วนอกนอกรั้วด้านหลังกรุงด้านหลังโรงสีนะจากนั้นอ่ะเราก็ทำตามที่หลวงตาเขาบอกที่หลวงพ่อเขาบอก ินาปัจจาระจินาปัจจาระทั้งหมดสิบจบ จากนั้นสิบจบปุ๊บขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเขาให้เราเนี่ยเอาเทียนเนี่ยเขาเขียนไว้ในกระดาษผมก็ต้องเขียนไว้กระดาษว่าให้เอาเทียนกับหัวแล้วจุ่มลงดินเลย คือดับคือเอาหัวทิ่มลงแล้วก็ดับอันนี้คือผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร จากนั้นก็ปักรีบปัก แล้วปักอย่าให้ก้านหักเพราะว่าสิบสิบดอกห้ามหักเด็ดขาดปักให้ตรงๆคือปักลงไปเลยแล้วปักให้อยู่พอปักตอนนี้ที่ปักลงดินปุ๊บไอเงาที่เราเห็นน่ะ ต้องใจรอวนนั้นกลัวไม่กลัวนะ กลัวผมก็กลัวมากแต่ว่าพยายามตั้งสติกันคแต่นะไอ้เงาที่เราเห็นเนี่ยมันก็ค่อยถอยไป ถอยไปถอยไป ไอ้ไอ้จุดที่เงามันถอยไปเนี่ยด้านหลังของเงามันมีอีกเงาหนึ่งนึกถึงต้นไม้ที่มันงอกขึ้นมาจากดินนะต้นไม้ที่งอก อันนี้ใช้วิจารณญาณนะ เอออ่า เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆงอกขึ้นมาจากดินอย่างนั้นนะผมรู้สึกรถพื้นมันสะเทือน แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้แรงมากอารมณ์เหมือนรถรถสิบล้อวิ่งผ่าน ถนนแล้วพื้นมันสะเทือนอารมณ์เดียวกัน ออมันงอกขึ้นมาจากดินแล้วเห็นมันให้มองในการเป็นเงาดำๆทะมึนทะมึนเฮ้ยอะไรคิดว่ามีอะไรขึ้นมาไอ้นี่หรือเปล่าหรือว่าเราเราเราเจอผีเพิ่มเพราะเงามันดำทะมึนน่ากลัวเหมือนกันแต่จังหวะที่ขึ้นมาเราเห็นมันเหมือนคล้ายๆคล้ายๆเป็นเป็นลำต้นไม้ใหญ่ๆอุบอวบขึ้นมาจากดาจากจากจากด้านหลังของเงาของเงาที่เราเห็นเงาเงาเงาผู้ชายคนนั้นน่ะที่ชื่อว่ามันเป็นเงาผีที่มันคอยมากวนเรา ครับ จากนั้นน่ะ ลำตัวของกิ่งที่เราเห็นน่ะ มันค่อยๆแตกออกมาเป็นเส้นเส้นซึ่งมันอารมณ์เหมือนต้นไม้ที่มันเป็นกิ่งก้านสาขาที่มันแยกออกมาจากลำต้นน่ะ แต่พอเรามองดีๆมันไม่ใช่กิ่งก้านอ่ะไอ้ที่งอกมาอารมณ์เหมือนนิ้วมือคนน่ะใหญ่ๆอ่ะจากนั้นไอ้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นต้นไม้มันร้องขึ้นมา แล้วก็ไอ้ที่เราเห็นแน่นอนเป็นนิ้วมือมันคว้าเงาสีดำกบพวดหายไปดีเลยแล้วจากนั้นมาความเงียบ ก็เข้ามาทักไม่มีเสียงอะไรอีก แม้แต่เสียงนก ครับ คือเงียบจนเรางงทั้งสองคนเห็นปะเห็นมึงเห็นอะไรเมื่อกี้ ไม่รู้เงาอะไรไม่รู้ เห็นเือนมือมึงเห็นเือนมือไหมเห็นเหมือนจับไอ้เงาที่เราเห็นปะแล้วมันก็ดึงลงพื้นได้ปะ ใช่ เท่ากับคืนนั้นไม่นอนเลย ขึ้นไปหายายเหมือนเดิมครับ แต่ไม่ปลุกแกก็ไปนอนคุยกันอยู่หน้าหิ้งพระเพราะหน้าหิ้งพระเพราะหิ้งพระจะอยู่หน้าห้อง ก็ยันเช้าพอเช้ามาก็เลยไปเล่าให้ยายฟังยายเขาก็หัวรอบอกอ๋อมันก็ใช่แหละน่าจะเป็นตะเชิดนั่นแหละนี่เป็นชื่อสมมตินะน่าจะเป็นตะเชิดนั่นแหละแล้วทำไมเออแล้วทำไมต้องต้องหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องให้ต้องให้สิบ่อกอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตะเชิดอ่ะนี่เป็นชื่อสมมตินะฮะที่อยู่ส่วนั้นอ่ะดอกทำไมยายยายรู้จักเขาเหรอเขารู้ทั้งซอยกิติศัพท์ไอ้หมอเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะ คือคืออย่างนี้ เงาที่เราเห็นนะเป็นเงาของคนคนหนึ่งเออ ซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านครับ เป็นคนที่ไม่ทำบุญและยังขวางการทำบุญของคนอื่นเขาด้วย เออเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางไม่เชื่อพระบุญไม่เชื่อพระไม่เชื่อเจ้าไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยอะไรทั้งนั้นเชื่อแต่ตัวเองทำมาหากินด้วยตัวเอง ครับ บ้านค่อนข้างที่ฐานะค่อนข้างที่จะไปทางค่อนข้างรวยเลย แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รวยมากใช่ไหมฮะจากปานกลางขึ้นไปดีกว่าเขาก็จะมีลูกมีเมียซึ่งลูกกับเมียเนี่ยก็เป็นคนใจบุญก็อยากจะใส่บาตรตอนเช้า ที่บอกว่ามีชุนตอนยายแกไปซื้อไปซื้อกล้วยตอนเช้าใช่ไหมที่จะไปซื้อกล้วยมาทำกล้วยน้ำว้าเลยสักอย่างเลยแล้วก็ต้องผ่านบ้านหลังนี้แล้วเขาเห็นว่าพระเนี่ยกำลังรับกาการกำกำกำลังรับใส่บาตรของของเมียของเมียของเมียของเมียตาเชิดอยู่สักพักแกเดินมาแกยายแกก็เห็นแกเดินผ่านแต่แกไม่ยุ่ง คือตักข้าวเลยแต่จากจากไอจากเขาเรียกอะไรอะจากพานใช่ไหมจับสักอย่างนี่แหละฮะ แล้วก็กำลังจะกำลังจะตักให้ใส่ใส่ในบาตรพระหัวเขามาดึงมือกลับ ทำอะไร คือประมาณว่าไม่ยอมให้เมย์ใส่บาตรด่าประมาณว่า ด่าประมาณว่าจะให้กินทำไม ข้าวรู้ไหมว่าเราซื้อซื้อเขามากินไอซื้อซื้อเขามาจะไม่ได้ก็ได้มาฟรีเออ คือเขาก็พูดก็อย่างที่ยายเขาบอกอย่างที่ยายเขาบอก น่าจะประมาณว่า ใส่บาตรก็ไม่ใส่น่า จะ ด่า เคยด่าเขาเคยได้ยินนะเขาบอกว่า ด่าพระว่าน่าจะประมาณแบบ ที่มาเป็นพระนี่ไม่ใช่หรอกไม่มีงานทำ มากินกินมากินฟรีอยู่ฟรีคืออะไรประมาณเนี้ยเออเออมีมือมีมือมีเท้าอ่ะทำดิดูฉันดิอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีกินเออ ของเขาซื้อมาไม่ได้ให้ฟรีอะไรประมาณเนี้ยคือปากเสียพูดง่ายๆไม่นับถือพระไม่ได้ไม่นับถือเจ้าไม่นับถือศาสนาเลยไม่นับถืออะไรเลย ครับ ไม่เข้าศาสนาด้วยแม้แต่บ้านยังไม่สร้างสารภูมิเลย อืคือแล้วจากนั้นเป็นยังไงยาย คนชาวบ้านแถวนั้นเวลาเขามีงานบุญน่ะทีนี้ อันนี้ก็จะไปยืนด่าแต่เชื่อนี้ก็จะไปยืนด่า ชิ้นเปลือทั้งนั้นงมงายอะไรประมาณเนี้ย จนชาวบ้านเขาเขาก็ชี้ด่าปางคนต่างรุมหลังแต่มันไม่สนใจ มันก็เดินเข้าบ้านแต่อารมณ์มันเหมือนคน ความคิดเขาเป็นยังไง ผมไม่รู้นะเพราะเขาตายแล้วผมไม่อยากไปเลยถึงแล้วเขาตายยังไงผมถาม ยายก็ตายไงอะตายยังไง ก็นี่แหละเหมือนผลกรรมอ่ะจังหวะที่จะเดินไปรับลูกอยู่ฝั่งนึง นี่แหละสิไอ้รถพวกที่ลงมาจากคลองลานข้างบนอ่ะทับจะขาดครึ่งตัวเลยโอ้โหข้างล่างตายหมดแล้วแต่ข้างบนยังไม่ตายยังดิ้นอยู่นะเออ ยังคลานมาหาลูกอยู่นะบอกว่าลูกสาวสติแทบแตกพ่อหายไปครึ่งตัวแต่พยายามคลานแล้วก็มาตายตรงต่อหน้าลูก ก็คือบอกพวกอ่าครึ่งในก็น่าจะกระจายแล้ว ก็น่าจะลากไปถนนแล้วอะแล้วก็มาสิ้นใจเอาตรงเอาต่อหน้าลูกลูกลูกเดินถอยนะกลัวพ่อเพราะสภาพพ่อโดนทับอย่างนั้นอะ บอกขาวนี่มันจะดังมากเลยตรงนั้นอ่ะ นี่ก็เพราะว่าสมัยก่อนที่บอกอ่ะเออครับ อันนี้ก็คือถนนอ่ะ มั่นใจว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณดวงเนี้ยที่ไปก่อกวนถูกไหมแล้วก็อุปนิสัยเดิมคือเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อเรื่องพระไม่เชื่อเรื่องเจ้าบาปบุญอะไรไม่สนใจ เคารพแค่ตัวเองใช่ครับ อืมใช่ประมาณนั้น แล้วที่สำคัญคือ ก็เลยบอกอ้าวแล้วเครื่องเส้นที่ผมไปเหยียบแล้วทำไมเขาต้องโกรธผมขนาดนั้นน่ะ ไม่น่าครับไม่น่าเสียงที่มันตอบกลับมาตอนที่ผมจะสวดจิตบัญชรบอกว่ามันไม่กลัว สวดอะไรมันก็ไม่กลัวหรอกไอเนี่ย มันคือมันมันสนใจมันสนใจพระเจ้าที่ไหนล่ะอืมนี่คนที่ไม่คนคนอ่าต้องเดีอย่าใช้คำว่าคน ต้องใช้คำว่าดวงวิญญาณดวงไหนที่ไม่ได้เป็นศาสนาเลยเลย อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวหนึ่งอย่างครับว่า สวดมนต์อะไรมันก็ไม่กลัว ครับถามเอ้า แล้วเมื่อคืนแล้ว แล้วเมื่อคืนเนี้ยที่หลวงพ่อเขาให้มาที่มาทำอ่ะมันคืออะไรอ่ะ เออ ถ้าเขาไม่กลัวแล้วเขาไปไหนล่ะจู่ๆก็หายไปเลย เห็นก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า เห็นแบบนี้แบบนี้นะ ดึงเงาไอ้ดึงเงาดำผู้ชายคนนี้ลงไปในพื้นบอกเขาก็หัวเราะสิบดอกอ่ะเขาอธิบายให้ฟังฟังนะสิบดอกเนี่ยเป็นการบอกนรกกระุ่มโดยตรงควรเทียนเนี่ย จุดอธิษฐานี่นปัญจราสิบจบ แล้วก็เอาชิมหัวลงเนี่ยคือการบอกพระแม่ธรณีโดยตรงให้เหมือนเป็นการฟ้องอ่ะ ให้ฟ้องเบื้องล่าง ครับ แต่เองเงาที่เราเห็นนั่นน่ะ น่าจะเป็นมือเท้าเวกันแหละ น่าจะเป็นทหารท่านมาล่ามันลงไป นั่นแสดงว่าสิบดอกที่หมายความหมายคือเป็นการจุดเรียกต้นขึ้นมาช่วยครับแต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นไม่ให้จุดอย่าชี้สวจุดถ้าไม่เจออะไรแบบนี้จริงๆหรือว่า หรือว่าอะไรที่มันที่มันไม่ไม่ขับขันจริงๆห้ามเด็ดขาดเพราะท่านมีฤทธิ์มาก คือมันจะไม่ดีกับเราด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีจุดหรือไม่มีสงมันก็เหมือนกับ เวลาเราจะไปแจ้งความแค่มีดบาดนิ้วไปแจ้งความว่า เหมือนมันถูกฆาตกรรมอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่สมควรถูกไหมไม่ สมอะไรประมาณนี้ความหมายจะประมาณนี้ใช่ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของดวงวิญญาณดวงนี้ถูกไหมใช่ใช่แต่ก็ไปทำบุญให้เขานะตัดไปที่วัดหลวงพ่อเขาบอกรู้เห็นแล้วใช่ไหมรู้แ้วใช่ไหมใช่ครับน่าจะดูเดียวกันเขาก็ทำบุญให้อะไรไหมอะไรให้ไปแต่น้าผมเขาไม่เคยห้ามน้าผมผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีแต่ว่าไหว้พระไม่ลบหลู่ไหว้พระแต่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้